ความคาดเคลื่อนทางยาเป็นความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับยานะครับ แต่ในกระบวนการรักษาพยาบาลยังมีความคาดเคลื่อนอีกหลายๆชื่อนะครับ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการในขั้นตอนต่างๆ แต่ก็มีความสัมพันธ์กันนะครับเพราะมันเกิดขึ้นในกระบวนการรักษาพยาบาลผู้ป่วย มีคำศัพท์หลาย ๆคำที่อยากจะขอพูดถึงและทำความเข้าใจกับทุกท่านนะครับ คำศัพท์คำแรกครับก็คือ adverse event adverse event คือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ครับ เดี๋ยวผมจะขออธิบายความหมายอีกครั้งนะครับคำศัพท์ที่ 2 ก็คือ adverse d u c k events สังเกตนะครับ มีคำว่า dark เข้ามาด้วย มันก็คือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ แต่อันนี้เน้นเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับยา อันที่ 3 นะครับ adverse d u c k reaction คำที่แตกต่างคือคำว่า reaction คือปฏิกิริยา คืออาการที่เกิดขึ้นจากอาญาซึ่งเป็นผลที่เราไม่พึงประสงค์นะครับ และสุดท้ายครับ mitigation error ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ เป็นเรื่องที่เราป้องกันได้ และเป็นเรื่องหัวใจของวิชานี้ครับ คือความคาดเคลื่อนทางยา ผมขออธิบายความหมายคำแต่ละคำนะครับ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หรือ adverse events เหตุการณ์ไม่พึงรสงนี้ พอจะนิยามได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย โดยไม่ได้ตั้งใจ จากการให้หรือไม่ได้ให้ ที่เป็นการปฏิบัติของบุคลากรทางการแพทย์ มากกว่าที่จะเป็นผลของโรคที่ผู้ป่วยเป็นอยู่ หรือเป็นสภาวะของผู้ป่วยเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์นี้มีทั้งที่สามารถป้องกันได้ และไม่สามารถป้องกันได้ ถ้าเป็นเหตุการณ์ที่สามารถป้องกันได้ หากเราป้องกันแล้ว อาจจะไม่เกิดผลกับผู้ป่วยนะครับทำให้ผู้ป่วยไม่ได้รับผลของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์นี้ แต่บางเหตุการณ์ครับก็ไม่สามารถที่จะป้องกันได้ เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการที่ไม่ได้คาดเดานะครับ สาระเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ยันยาครับ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ยันยาหมายถึงเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ ที่เกิดขึ้นผู้ป่วยในระหว่างการใช้ยา มีสาเหตุหลายประการครับ อาจจะเกิดจากการรักษาที่ถูกต้องแล้ว หรือเกิดจากการรักษาที่คาดเคลื่อนก็ได้ หากเป็นการรักษาที่ถูกต้อง อาจจะเป็นผลหรือเป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นเฉพาะกรณีครับเฉพาะกับผู้ป่วยรายนั้นกับยา ตัวนั้นซึ่งเป็นที่คาเดาได้ยากครับ เช่น อาการแพ้ยาที่ไม่เคยมีประวัติการแพ้ยาในผู้ป่วยมาก่อนสารเหตุการไม่พึงประสงค์ด้านยาที่สามารถป้องกันได้ เราเรียกว่าเป็น preventable adverse drug event ในขณะกลุ่มที่ไม่สามารถป้องกันได้ ไม่สามารถป้องกันได้เราเรียกว่า non preventable adverse drug events เช่น อาการข้างเคียงหรืออาการไม่พึงประสงค์ของยาที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับสำหรับนิยามความหมายของคำว่า อาการไม่พึงประสงค์ของยา คือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น เมื่อมีการใช้ยาในขัดขนาดปกติเพื่อการป้องกัน วินิจฉัย บรรเทา หรือบำบัดรักษาโรคหรือเปลี่ยนแปลงการทำงานของอวัยวะภายในร่างกายมนุษย์ แต่ไม่รวมถึงการใช้ยา ในขนาดที่สูงเกินกว่าปกติ เนื่องจากอุบัติเหตุ หรือหรือจงใจก็ตาม หรือการใช้ยาในทางที่ผิดนะครับ เพราะฉะนั้นอาการไม่พึงประสงค์ส่วนใหญ่แล้ว จะเป็นอะไรที่เกิดโทษแก่ผู้ป่วยนะครับ และเป็นอะไรที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับ ป้องกันได้ยาก หากเรามองความสัมพันธ์ของคำศัพท์ ต่างๆที่ผมได้กล่าวถึงมาก่อนนี้นะครับ ถ้าเราแยกตามมิตินะครับ ถ้าเป็นแนวนอน ก็แบ่งเป็นข้างที่เป็นป้องกันได้หรือ preventable และข้างที่เป็น non preventable ในแนวตั้งนะครับ เราแบ่งไปเป็น serious injury คือผลที่เกิดขึ้นมีผลเสียหายต่อผู้ป่วยค่อนข้างร้ายแรง หรือ trivial unimportant คือผลเสียหาย ที่เกิดขึ้นขึ้นกับผู้ป่วย อาจจะยังไม่รุนแรง หรือผลเสียหาย ไม่ได้รับผลกระทบต่อผู้ป่วยนะครับ เราสามารถที่จะเห็นความสัมพันธ์ของคำต่างๆเหล่านี้นะครับ adverse event เป็นภาพรวมทั้งหมดอะไรก็ตาม ที่เกิดขึ้นนะครับได้รับผลกระทบกับผู้ป่วย ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติการปฏิบัติไม่ปฏิบัตินะครับ การปฏิบัติถูกหรือการปฏิบัติไม่ถูกต้อง หรือผลที่เกิดขึ้นจากตัวยาเองก็ตาม เราถือว่าเป็น adverse event ทั้งหมดนะครับสำหรับ medication error เป็นความคลาดเคลื่อนที่สามารถป้องกันได้ครับ สังเกตนะครับ จะอยู่ในฝั่งที่ป้องกันได้อย่างเดียว แต่ความคลาดเคลื่อนทางยาตัวนี้นะครับ อาจจะทำให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยที่รุนแรงหรือไม่รุนแรงก็ได้ หรืออาจจะเป็นผลเสียที่ยังไม่ได้รับการ กระทบถึงตัวผู้ป่วย แต่เป็นความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับความคลาดเคลื่อนสำหรับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทางยานะครับ จะพบว่ามีทั้งแบบที่ preventable คือป้องกันได้ และ non preventable คือป้องกันไม่ได้ และมีทั้งผลเสียที่รุนแรง หรือผลเสียที่อาจจะไม่รุนแรงนะครับ อันนี้คือภาพรวมความสัมพันธ์ สรุปนะครับ ความพลาดขึ้นในการรักษาพยาบาลไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม จะเรียกรวมกันว่าเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ หรือ adverse event ถ้าเป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับยา การใช้ยาในผู้ป่วย และเป็นความคลาดเคลื่อนที่สามารถป้องกันได้ อาจจะมีผลเสียถึงตัวผู้ป่วยหรือไม่ก็ได้ อาจจะมีผลเสียมากหรือน้อยก็ได้ เราจะเรียกรวมกันว่าความคลาดเคลื่อนทางยา แต่หากผลเสียถึงตัวผู้ป่วยไม่รุนแรง แต่หากมีผลเสียถึงตัวผู้ป่วยไม่ว่าจะรุนแรงหรือไม่ก็ตาม ป้องกันได้หรือไม่ก็ตาม จะเรียกรวมกันว่า เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ด้านยา สำหรับอาการไม่พึงประสงค์ทางยานะครับ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ป่วยได้รับยาในขณะปกติอยู่แล้ว แต่มันเป็นผลเสีย เป็นอาการไม่พึงประสงค์ ที่เกิดขึ้นจากตัวยา บุคลากรสุขภาพควรจะให้ความระมัดระวัง ในการที่จะเลือกใช้นะครับ แต่ถ้าไม่ไม่ไม่ระมัดระวังแล้ว ก็อาจจะเกิดผลเสีย ซึ่งอาจจะรุนแรงต่อตัวผู้ป่วยได้ครับ การจัดแบ่งประเภทความคลาดเคลื่อนเหล่านี้นะครับ เป็นประโยชน์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาและหาทางแก้ไข แต่การจัดประเภทนี้นะครับ ไม่ใช่เรื่องสำคัญที่จะต้องดำเนินการเป็นอันดับแรก เมื่อเกิดความคลาดเคลื่อนขึ้น การจัดการกับปัญหาความคลาดเคลื่อน หรือการจัดการกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งสำคัญกว่า เมื่อจัดการกับปัญหาและความคลาดเคลื่อนเรียบร้อยแล้ว ทีมและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง จะต้องนำเอาเหตุการณ์นี้ มาย้อนกลับมาจำแนกประเภท วิเคราะห์ หาสาเหตุ และหาทางป้องกันต่อไปในอนาคตครับ ขอบคุณครับ